ำหรับเว็บไซต์ที่เราสร้างด้วย Google Sites นะครับ หลังจากที่เราได้มีการเผยแพร่เว็บไซต์ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับ ทั้งนี้เรายังสามารถที่จะกำหนดสิทธิ์นะครับในการเข้าถึงเว็บไซต์ของเราได้นะครับ จากเว็บไซต์ที่เราได้เผยแพร่ไว้นะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะกำหนดได้นะครับ ว่าจะให้ใครเข้ามาดูเว็บไซต์ของเรานะครับ หรือว่าจะกำหนดสิทธิ์นะครับ ในการที่จะให้บุคคลใดนะครับ ที่เราต้องการเนี้ยสามารถจะเข้ามาทำการปรับแต่งแก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์ของเราได้นะครับ ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนรู้กันนะครับ ในเรื่องของการกำหนดสิทธิ์ถ้าพร้อมแล้วเราก็มาดูขั้นตอนวิธีการกันได้เลยนะครับ ก็เราสามารถที่จะกำหนดสิทธิ์ได้นะครับ โดยการคลิกที่ปุ่มแชร์กับผู้อื่นด้านบนตรงนี้นะครับ เราก็สามารถกดเข้าไปได้ ตรงนี้เราสามารถป้อนชื่อที่อยู่นะครับ หรือที่อยู่อีเมลอ่านี่ก็การทำงานนะครับ จากที่บอกไปในหัวข้อก่อนหน้าแล้วนะครับ ตัวเว็บไซต์ของเราเนี่ยจะถูกจัดเก็บอยู่ใน Google Drive เพราะงั้นการทำงานในส่วนของการแชร์ เนี่ยก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันกับตัวแชร์เอกสารต่างๆที่อยู่ในใดนะครับ ซึ่งก็สามารถเชิญคนอื่นนะครับ เข้ามาทำการแก้ไขปรับแต่งเว็บไซต์ของเราได้นะครับ ก็อันนี้ตัวอย่างนะครับก็ได้เชิญบัญชีนะครับที่เป็น Gmail แล้วก็บัญชีที่เป็นหน่วยงาน ซึ่ง สามารถกำหนดสิทธิ์ตรงนี้ได้นะครับว่า ให้สามารถแก้ไขได้หรือว่าดูรายการที่เผยแพร่ได้นะครับ หรือว่าจะยกนะครับ ยกเว็บไซต์นี้ให้บุคคลอื่นเป็นเจ้าของอ่าเราสามารถกำหนดได้นะครับ ตอนนี้บัญชีนี้เป็นเจ้าของ แล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะครับ เราก็ยังสามารถที่จะทำการเปลี่ยนข้อมูลตรงนี้นะครับในการเผยแพร่ อันนี้สำหรับบัญชีหน่วยงานนะครับ ก็สามารถที่จะระบุได้นะครับ ว่าให้ เฉพาะคนในองค์กรนะครับ สามารถจะค้นหาแล้วก็ดูเวอร์ชันที่เผยแพร่ได้ อันนี้ก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับ ก็คือกรณีที่เราทำเว็บขึ้นมาไม่ต้องการที่จะให้บุคคลภายนอกนะครับ เข้ามาดูเว็บไซต์ของเรา เราก็กำหนดตรงนี้ไว้ได้นะครับ เพราะงั้นคนที่จะเข้าดูเว็บไซต์ของเราได้ก็ต้องทำการล็อกอินบัญชีของหน่วยงานของเราเท่านั้นนะครับ ถึงจะเข้าถึงเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราได้ หรือ ในกรณีที่เราเอาไปทำเป็นระบบปิดนะครับ ไม่ต้องการให้ใครเข้ามาดูในเว็บไซต์ของเรานะครับ ก็ดูได้เฉพาะบุคคลที่เราทำการแชร์เอาไว้นะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะกดติดตรงนี้ได้นะครับ เพราะฉะนั้นบุคคลที่ระบุเท่านั้นนะครับ จากตัวอย่างนะครับ ก่อนหน้าก็จะมี3คนด้วยกัน ที่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้ได้นะครับอ่านี่เราก็กำหนดนี้ได้ แต่ถ้าต้องการที่จะเผยแพร่เว็บไซต์เป็นแบบสาธารณะนะครับ เราก็สามารถที่จะคลิกด้านบนตรงนี้นะครับ อันนี้ก็จะทำให้ทุกคนจะค้นหาและดูเวอร์ชันที่เผยแพร่ได้ ไม่ว่าใครก็ตามที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับ ก็สามารถจะเข้าถึงเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราได้ เดี๋ยวจะขอเซตเป็นเฉพาะคนในองค์กรนะครับ แล้วก็กดบันทึกเสร็จแล้วก็ อันนี้เราไม่ได้เพิ่มใครไปนะครับ ก็กดยกเลิกได้เลยเสร็จสิ้นครับ อันนี้ก็เป็นในส่วนของการกำหนดการตั้งค่าการเผยแพร่นะครับ เดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างนะครับ ในการประยุกต์ใช้งานนะครับอันนี้ก็สร้างเป็นเว็บไซต์ขึ้นมานะครับ แล้วก็ มอบหมายชิ้นงานนะครับ ให้นักเรียนนะครับ แต่ละกลุ่มนะครับ ก็จะมีอยู่ 6 กลุ่ม สามารถแยกเข้าถึงเนื้อหาเว็บไซต์นี้ได้ แล้วก็แต่ละกลุ่มนะครับ ก็มาทำชิ้นงานของตัวเองนะครับใส่ลงมา ก็จะมีอยู่ 6 กลุ่มด้วยกันนะครับ สามารถเชื่อมโยงไปได้ นี่ก็มีการตั้งค่าการทำงานร่วมกันเอาไว้นะครับ เพราะงั้นแต่ละกลุ่มก็เข้ามาทำงานร่วมกันนะครับ แล้วก็เข้ามาทำชิ้นงานของตัวเองอันนี้ก็แล้วแต่นะครับจะเอาไปประยุกต์ใช้งานในลักษณะไหนนะครับ ในส่วนของการตั้งค่าตรงนี้ ในหัวข้อนี้เราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการกำหนดสิทธิ์ ในการเข้าถึงเว็บไซต์ที่เราสร้างกันไปแล้วนะครับ ซึ่งคิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้นะครับ และเจอกันในเนื้อหาต่อไปนะครับ สวัสดีครับ